ออโต้สิบข้างล้วเนาะค่ะสำหรับมือนี้ อ่ะ หมุนบอเซาอีกโอเคเออ 380 บาทเฮ้ยมาว่ะ380 บาท เนาะค่ะโอเคเวลาดีเวลาเด็ดสำหรับมือนี้หนูนะเล่นตอน9โมงเนาะ9โมงเศร้ากลับมาร้องเล่นเบื้องใดเนาะค่ะ สำหรับเกมโลมาโลนะคิดว่าถ้าผู้ใดมีทุนหลายอ่ะ ได้เปรียบนะ มันไต่ขึ้นไปไว้หมแค่เลือกเวลาเลยดีๆนี่กะ มีโอกาสชนะแล้วเนาะคะ่ะ โอเค โอ้โหเสียดายดับขวานออโต้บนแรกอะกดต่อเองเนาะคะ่ะยี่สิบบาท โอ้โห วันนี้ตื่นขึ้นมากับเป็นเจ็บคอแน่เนาะ ค่ะ นั่งกินน้ำอยู่จะข้าวอะล่ะ จังใดมานั่งเล่นเออร้อยยี่สิบบาท เฮ้ยแถวหนึ่งมา โลแถวหนึ่งอีกสามร้อยค่ะ ดาบขวานสวยอีกสี่สิบบาท โอเค เขาฟีสปินเสยมาแล้วคอมโบซีคอมโบซีมาแล้วนะคะบวกมาสี่ร้อยแปดสิบบาทเนาะโอเค ขออีกประมาณจักสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะ อีกสามร้อยอ่ะขออีกสามร้อยเออยี่สิบบาทโอ้โหสภาพอีกสามร้อยจะได้ปรับไหม เออ 60 บาท ครั้งสุดท้ายค่ะ ขอแถวนึงได้ไหมขอแถวนึง โอ้โหบ่เข่าอ่ะ บวกมา600 บาทเนาะค่ะ อีกประมาณ 150เนาะ เออ 20 บาท สำหรับผู้ใดที่ว่าได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกมเนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะ กับกลุ่มเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะ เป็นกลุ่มเทเลแกมนูนะ ได้ปักหมุดลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิป กะเข้าไปร่วมสนุกกันได้ เออ มาโลสวยงามสี่สิบาท โอ้โห โอเค แห้งเหลมแห้งลงว่ะ เออ แถวหนึ่งสามร้อยแจกันสวย อีกเที่ยนึง โอ้โหบอม้าให้บ่ม้าให้เนาะค่ะบวกมาสี่ร้อยบาทบ่เป็นอย่างตอนนี้เขาได้ปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบแล้ว มา น่าจะสบายแล้วนะคะ หลังจากปั๊มไม่เป็นร้อยหาซิบอ่ะ ใส่ออโต้สิบครั้ง คือเก่า โอเคห้าสิบบาท บางคนงงว่าออโต้เฮ็ดอย่างอืมหนูนะก็บ่เข้าใจกันว่าออโต้เฮ็ดอย่าง แต่ว่าตอนที่ว่าเขาใส่ออโต้เนี่ย จังหวะที่ว่ามันแตกอะมันแตกดีกว่าเนาะค่ะ เออเราเป็นอย่างค่อยจ้องกดเทอร์โบ หนูนาได้ลองทดสอบให้เบิ้งแล้วเนาะ ระวัางกดเทอร์โบก็บอกกดเทอร์โบหนูนาคิดว่าเทอร์โบอ่ะเขาดีกว่าเนาะค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นน้ำข้นก็ได้กับบ่แน่ใจคือกันก็แล้วแต่คนมักเนาะค่ะ โอเค อีกสองร้อยอีกสองครั้งเนาะค่ะนะกลับขึ้นมาคือละเออ โอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยบาท โอ้โห ไว้เลี้ยงกันซีช่องเนาะค่ะซีช่องหลังเป็นไว้เลย ได้มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะค่ะ สวยมาอีกพันสี่โอ้โหมงกุฎมาแตกโคตรดี เฮ้ยมาว่ะ เริ่มมาแล้วว่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาท โอเค ตอนนี้สามพันสองแล้วเนาะค่ะ กดต่อไป ออโต้เบิร์ดกับกดต่อเนาะค่ะ โอเคสำหรับผู้ใดที่ไม่ได้กดติดตามช่องเนาะค่ะ เดี๋ยวนุนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะ เออมาหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะ สำหรับผู้ใดที่มักเล่นโลมากับมาเบิ้งสูตรดีๆ เทคนิคดีๆกันได้เนาะคะ่ะเราเขาก็มีกิจกรรมให้เล่นกันนำ เออสำหรับผู้ใดที่เป็นสายฟรีหนูนะแนะนำเลยเนาะคะ่ะ ให้กดเขากลุ่มที่เลแกมเนาะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเส้มือแจกเครดิตฟรีเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่มักเล่นไปร่วมสนุกกันได้ เออปะลอยนึงค่ะ เอาลอยนึงเป็นสองร้อยลักยากกับเป็นเบอร์เบอร์แน่เนาะคะ่ะ เออแปดร้อยบาท ตื่นเศร้าหลายกะโมแมนว่าสดชื่นเด้ตื่นเศร้าหลายกะเป็นเบอร์เบอร์นอนบ่อิ่มนอนดึกโพดโอเค โอ้โหเสียดายโบนัสบ่เขาห้าสิบบาท เอาหุ่นบ่เขาค่ะห้าตกลกสามสีได้ยูนะสามร้อยบาทหลายแบบเลี้ยงมาล้อแล้วอะหลายเลี้ยงมาล้อแล้วนะคะหนึ่งพันโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ที่อย่างแตกว่าเบิ้งบะทัน นี่หลีเมื่อกี้เบิ้งบะทันเนาะค่ะสามพันเจ็ดละเออ โอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองดอกซ่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองข้างซ่อนเนาะค่ะ โอเคสี่พันเจ็ดเฮ้ย ได้อยู่นะ โอ้โหอีกแปดร้อยโคตรเอา มาลัวๆเลยเนาะค่ะ เออร้อยหนึ่งค่ะ ช่วงที่ว่ามันจะเป็นท้ายเดือนแล้วก็ต้นเดือนเนี่ย หนูนะเคยบอกแล้วเนาะค่ะว่า โลมามันแจกเนาะค่ะหาผู้ใดทีแบบ ล้อโอกาสนี้กะมาถึงแล้ว เออเฝ้าไปเล่นเลยโลมามันแจกช่วงนี้เนาะค่ะ ช่วงเอ่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่สิถึงสิ้นเดือน แล้วกะหลังจากต้นเดือนไปประมาณ3่มือ ช่วงเนี่ยจะเป็นมือแจกเนาะค่ะเออแตกดีเลยร้องเบิงสวยหาสิบาท โอเค โอ้โหซีช่องว่ะว่าได้หาช่องร้อยหาสิบบาท โอ้โห สภาพหาพันแล้วค่ะหาสิบบาท ผู้ใดมีสูตรดี ๆกะ สามารถแนะนำหนูนาเขามาได้เลยเนาะค่ะ เออเอาสูตรมาลองเมืองได้มาสูตรฟันสิงโตก็ได้ ผู้ใดคิดว่าสูตรแบบโคตรดีที่หนูนาเลือกแล้วสิว่าได้ อ่า โลอะเอามาแน่เออ เอามาไหนมาสี่ร้อยบาท เอ้ยแถวหนึ่งมาอีกสามร้อยโอเค อีกเที่ยนึงว่าเขา่าโอ้โห มันคือว่าเข่าวะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ โอเค เริ่มมีกระตุกแล้วนะคะ หมุนเราเป็นแบบนุ่งๆกระตุกกระตุกแน่หากว่ามันเริ่มกระตุกนี่คือช่วงนี้ค้นกำลังเล่นหลายเนาะ เออสามร้อยห้าสิบบาท โอเค าสมมติอ่า ที่ว่ามันกระตุกนี่สังเกตได้ได้เลยนะว่าสูตรอ่ะมันลงล็อกเวลานี่แล้วค้นอ่ะลุ้มเขามาเล่นเออลุ้มเขามาเล่นพร้อมกันอ่ะเรามันก็เล่นกระตุกเนาะค่ะ สวยอ่าโลค่ะ โอ้โหแย่กันร้อยห้าสิบโลสวยโอ้โห โอเค ค่อยๆไต่ไป น่าจะไปได้ไกลก็ดีอยู่นะคะ เพราะว่าเบื้องจากจังหวะแตก เราจังหวะที่ว่ามันกระตุกเมื่อกี้คนอาจจะลุ้มของมาเล่น เออ มีสองทางแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเริ่มเริ่มดูดให้เฝ้าถอย เพราะว่าค้นลุ้มมาเล่นจนแบบมีค้นได้แจ็คพอตไปแล้ว เออกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันยังเล่นได้ยั่วการเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเค สวยงามมาอีก300โอ้โห สภาพหหกร้อยาสิบบาท สียดายว่ะเสียดายโล่อะโอเคเออหาสิบบาท โอ้โหสองแถวมาหนึ่งพันห้าร้อยบาท แชร์กันไม่อีกร้อยนึง โอ้ยบ่เข่าว่ะบิ๊กเวินแตกแล้วค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทไอ้ทหารมันบ่เข่าให้เนาะเป็นเจ็ดพันแล้ว สูไว้แถวนึงไม่อีกแล้วเจ0ร้อยห้าสิบซีช่องค่ะ แถวนึงว่าได้กับซีช่องมา โอ้โห ไลน์นี้บ่ได้อีกเก้าร้อยบาทเนาะคะ่ะ รอบนี้ได้มาเก้าร้อยบาทแปดพันละมันคือลงๆกะธรรมดาเนาะคะ่ะ เล่นกับมีได้มีเสียกนอย่าไปเครียดกับมันเลยโอ้โห โบนัสฟันติงโตเขามา โบนัสฟันติงโตเขา มาเบิงว่าดวงหนูนากับโล อืม อันไหนไม่ติดแข่งก็กัน ไป กลางค่ะ เออได้ดาบโอ้โหฟันถึกดอกแรกเลย เอาละใส่ดวงเดือนนี้เบิดแล้ว โอ้โหภาพได้ม้าดอกแรกเลย นั่นละขูว่าแล้วได้โล่แล้วค่ะดวงดวงเดือนนี้เขาเบิดแล้ว เออหัวกะวันที่หนึ่งก็คือดวงเบิดแล้วไป นั่นละโอ้โหสองโลแล้วสองโลแล้วข้างสุดท้ายมา ขอดาบได้ปะดาบโอ้โหว่าวพิษมองใดว่าวพิษมองใดอ๋อได้ดาบดอกแรก วันที่หนึ่ง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 สวัสดีค่ะ